ครั้งนะคะสำหรับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนวิธีการทำเครื่องเคียงสลัดค่ะ ในตอนที่ผ่านมาเชฟได้สาธิตวิธีการทำสลัดเนื้อปูและแอปเปิลเขียวกันแล้วนะคะ ในตอนนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าตัวเครื่องเคียงสลัดที่จะใช้รับประทานกับตัวสลัดตัวนี้คืออะไรนะคะ เริ่มกันเลยนะคะเชฟ Uh, what kind of side dish that you're gonna eat with the crab meat and green apple salad? Okay, I will make a few uh, additional dishes. So the first one is the watermelon. I'm gonna cut a few cubes of watermelon. Then I'm going to use a pomegranate. the Color and also for the flavor. Um, then I'm going to make it um, a sauce with um, double cream. Double cream. Um, yes. Double cream, scallion, and peppercorn. And then as decoration, I'm going to do the egg. So I cook some egg for 10 minutes. Yes. Now in boiling water. That's it. So basically, the most important thing about the egg, you need to um, soak it into cold water. And then it becomes very easy to, uh, to divide. Ah. Okay, let's start, chef. Okay. เริ่มกันเลยนะคะ So again, I'm going to use a, demi chef knife. Yes. Now, chef จะใช้ตัว chef knife ซึ่งเป็น 1st First, I'm going to cut the skin off. หั่นหัวและท้ายของตัวแตงโมออก I can help you take this out. Mm, yes. So that's the first thing. So you see how juicy the watermelon is. See how much juice that comes out. You see also the color is very red, very red, vibrant red. So that's really what you need. ตัวของแตงโมเนี่ยนอกจากรสชาติที่หวานเย็นแล้วตัวของสีเนี่ยก็จะช่วยในการทำให้เมนูนี้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะมีสีแดงอยู่บนจาน Try not to take too much meat out. Try to leave it But mm-hmm. you need to make sure that you take all the white skin off. This is important. ต้องเอาพวกเปลือกขาวออกให้หมดนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันจะจืด So next thing, I just will cut a few slices, a few bits. Mm. thin นะคะ and then you're gonna dice it after yes I'm gonna dice it nicely นล้เชฟก็จะตัดให้เป็นลูกเต๋าอีกที give it a nice dice and that will be for garnish so เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าสวยงามเลยนะคะ so this you don't need extra outside bits large o l g a n i c e l y diced ตรงกลางมันจะเป็นส่วนที่มันจะเป็นไซส์สี่เหลี่ยมสวยมากกว่าด้านข้างๆ so I see now t h nice dice yes try not to take any p i p s with you so the p i p s go out ถ้ามีเม็ดติดมาด้วยเราก็ต้องเอาเม็ดออกนะคะ ใช้แต่ส่วนที่เป็นเนื้อแดงจริงๆ ่ What is the next one chef อันต่อไปผลไม้ที่จะใช้คืออะไรคะเชฟ I'm gonna do the, the pomegranate, so I'm gonna cut it as well to mix it with the salad as decoration for the. That's nice. ต่อมาก็คือทับทิมนะคะ So How to peel it เราจะปอกมันยังไงคะเชฟ the best thing is you knock it first, knock it first, and then uh, take the skin off or to cut it in half, and then you can take it inside very nicely. ก็คือจะหั่นครึ่งนะคะ แล้วเราจะใช้ ช้อนเคาะมันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะอ๋ออ๋อ เราต้องเคาะก่อนนะคะ Okay. Then again, I'm gonna use a demi chef knife. Cut in half. Mm. Then you can break out very nicely. Skin, the seeds. I won't need a lot. I'm not gonna do the whole pomegranate. I just need a few seeds again for the decoration and make sure you don't take the the skin with you. เพราะว่าตรงส่วนของทับทิมอะค่ะมันจะมีเป็นเปลือกเนื้อเยื่ออยู่นะคะเราต้องไม่เอาเปลือกนั้น เอาเฉพาะตัวเม็ดของเขาจริงๆอะค่ะ Take the really the red ones you see here. ค่ะ Red colorful ones. บางทีในลูกเดียวกันเนี่ยอาจจะมีบางเม็ดที่ซีด หรือว่าบางเม็ดที่เข้ม เราพยายามเลือกสีเข้มนะคะเพราะมันจะช่วยใน เรื่องของสีสันของจานของเรา yes is sufficient okay so we got the pomegranate แล้วก็ได้ในส่วนของทับทิมแล้วค่ะโอเคอย่างต่อไปที่เราจะทำคืออะไรคะเชฟ as you see yeah. I'm going to use the uh, double cream so this is double cream that you normally use for cooking อ่ามันเป็นตัวดับเบิลครีมนะคะ ดับเบิลครีม what is the difference between double cream and the normal cream It's the amount of fat in the cream. อ๋ Uh, so how um, more fat you can use for cooking, less fat you use normally for whipping or whatever. โอเคตัวของดับเบิลครีมเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นของตัวไขมันที่มากกว่า มันก็เลยจะมีความข้นที่มากกว่าวิปครีมหรือครีมทั่วๆไปค่ะ Okay, so how are we gonna do it? เราจะทำอะไรต่อคะ have pink peppercorns. oh pink peppercorn พริกไทยสีชมพู What is the difference between the normal peppercorn ความแตกต่างของเมล็ดพริกไทยสีชมพูนี่คือยังไงคะเชฟ They've been dried, so they're very, very. As you see, they're very fluffy. Very. so it's changed from green to purple uh, to pink Yes, yes. oh น่าสนใจนะคะตัวสีชมพูก็คือมันเป็นเมล็ดพริกไทยที่ว่ามันตากแห้งแล้วแล้วมันเปลี่ยนสีจากสีเขียวกลายเป็นสีชมพูนะคะ then of course we have the spring onion ค่ะเนาะแล้วก็มีตัวของต้นหอมในส่วนของที่เป็นหางที่เป็นสี lime I'm going to use I'm to thicken the cream and then I'm going to use uh, salt and pepper แล้วก็มีมะนาวแล้วก็ตัวเกลือพริกไทยนะคะโอเค let's start เริ่มกันเลยค่ะ start so we start first with the double cream ค่ะเท double cream ลงไปนะคะ so mix that then a tiny bit of lime juice ก็น้ำมะนาวเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะ because that will thicken enormously the the sauce because it s gonna help with the thickening yes ตัวน้ำมะนาวเนี่ยจะช่วยในการทำให้ซอสมีความข้นเหนียวมากยิ่งขึ้นนะคะ so a bit of salt Pepper. จะจะไป c o r n p แล้วก็ใส่ตัวเมล็ดพริกไทยสีชมพูแล้วก็ตัวต้นหอมของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นซอส don't take it too far either because otherwise it's going to be very thick อ๋อ เชฟบอกว่าเราอย่าคนเยอะอะค่ะ เพราะไม่งั้นซอสมันจะข้นมากเกินไปจากก็คือเราคนแค่พอให้มันเข้ากันเท่านั้นเอง แต่มันยังมีความเหลวอยู่โอเค and the last thing ค่ะ we l l do แล้วตัวส่วนผสมตัวสุดท้ายค่ะ is the egg ก็คือ boiled egg Boiled ไข่ต้ม so you cut it in half yes so and you separate the egg white and the egg yolk so you only use egg you you use both I use both but I separate it so again it's for a color to have คือ s o m e เรา different เรา colors ใช้ทั้งไข่ขาวและไข่แดงนะคะแต่ว่าเราแยก เราแยกไข่ขาวกับไข่แดงไว้คนละถ้วย เพื่อสีสันมันจะได้ต่างกันเวลาที่เราโรยหน้าก็แค่หั่นหั่นไข่ขาวนะคะใน French terms they call that mimosa mimosa What is the mimosa? I like the, the mimosa, chef. Normally the egg white and the egg white and the egg yolk. cooked Oh. ่ต้องคัด m ิโมซ a ค่ะ it's a French yeah ภาษาฝรั่งเศสนะคะ Mimosa. แปลว่าไข่ค่ะ so you see that very important that you have a very thin พยายามหั่นให้มีความละเอียด ูดัสิตค่ะสำหรับ นี่ก็คือส่วนต่างๆของเครื่องเคียงสลัดนะคะ ที่เราจะใช้นำไปประกอบกับตัวสลัดเนื้อปูแอปเปิลเขียวนะคะ ซึ่งก็จะมีถ้าสรุปนะคะ ก็จะมีแตงโม มีเม็ดทับทิม มีตัวซอสที่ทำจากดับเบิลครีม แล้วก็มีไข่ขาวกับไข่แดงนะคะ ค่ะและในตอนต่อไปนะคะ ก็จะเป็นตอนที่สอนเกี่ยวกับสูตร และวิธีการทำมายองเนส ค่ะ ติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ